แป้งโก200กรัมนะคะ น้ำตาลไอซี่250 กรัมค่ะเนยขาว100 กรัม น้ำทยนแล้ว น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะ ประมาณ 180 กรัมค่ะสีสีผสมอาหาร วันนี้เราใช้สีอะไรคะสีชมพูกับอันนี้เราใส่กลิ่นนิดนึงจะได้หอมกลิ่นมะลิกลิ่นมะลิแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือ เราปั้นเป็นก้อนกลมๆประมาณ 20 กรัมนะคะ แล้วก็ อันนี้คือพิมพ์ของเรา ที่บ้านมีพิมพ์อะไรก็ใช้อันนั้นได้นะคะ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพิมพ์บัวหิมะสมนไรอันนี้เรามีพิมพ์ปลาคิตตี้พิมพ์บัวหิมะแล้วก็พิมพ์รถโอเค น้องพาวเลย ทหมดเลยใส่แป้งโรลงไป ใส่แป้งโรลงไป ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วก็รอดรวมกันนะคะรอดรวมกัน ใส่เนยขาวลงไป ุกลงไปค่ะไม่ต้องหวัดนะคะค่อย็เทไปทีละนิดก่อนใช่ค่ะ เดียวเหรอเมื่อดไปเรื่อยๆนะคะอีค่ะึฝาอพอแล้วไปเมื่อยนะคะจมันไม่ติดกระมังเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสองก้อน เท่าๆ กัน นะลูกใส่สีไม่ต้องเยอะนะคะ้นวดให้สี ประมาณ 25กรัม25กรัมใส่ไส้ลงไปตรงกลางที่บ้านมีไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วแดง ใช้ได้นะคะกแม่เลิะ เบาๆนะก็จะได้อย่างนี้นะมันจะเลอนิดยฟองค่ะาเป็นคิตตี้ เราจะทำปลาเพื่อนจะทำรถ